สวัสดีค่ะดิฉันดรเบญจวรรณสริงคารนะคะ ซึ่งจะมาพบในเรื่องของการตลาดเพื่อธุรกิจบริการสปาและแพทย์แผนไทย ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งในเรื่องของการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจ หลังจากที่เราทำความใจเรื่องของความหมายต่างๆ ในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจในส่วนเรื่องของการจัดโครงสร้าง การจัดหาคนเข้ามาเพื่อจะทำงาน ประเด็นนี้ก็ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทำการเรียนรู้ ซึ่งประเด็นแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ตลาดนะคะ จะมีความเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จะเข้ามา ในฐานะผู้ซื้อประเด็นแรกเราจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าผู้ซื้อกับลูกค้ามีความแตกต่างกันอย่างไร ในที่นี้ก็คือผู้ซื้อเพียงเป็นผู้สั่งในแง่ของผู้สั่งเป็นคนจ่ายเงิน แต่ จะไม่ได้เข้ามาเป็นลูกค้าของเราก็ได้นะคะ ในการทำธุรกิจก็คือ คนที่จะเข้ามาอีกมุมหนึ่งคือลูกค้า ลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจที่จะจ่ายเงินนะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการ สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการในการวิเคราะห์ตลาดก็คือ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผู้แข่งขันทางการตลาดอันดับแรกนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. ในส่วนของรูปแบบการแข่งขัน ซึ่งตรงส่วนนี้นะคะ เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่า รูปแบบการแข่งขันที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจมีอะไรยังไงบ้าง อันดับแรกเราต้องดูว่าคู่แข่งขันทางตรงในการทำธุรกิจ ซึ่งของเราคือธุรกิจสปา และงานประยุกต์ใช้ทางด้านแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะว่าเรามีคู่แข่งขันในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะประเภทของสปาการให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดการให้กิจกรรมทางด้านของ การนวดซึ่งมีความหลากหลายนะคะ เป็นเรื่องของการนวดอารมานวดผ่อนคลายในด้านต่างๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันทางตรงของเรา แล้วก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทดแทนในประเด็นของรูปแบบของการแข่งขัน หมายถึงยังไง หมายถึงว่าถ้าหากเรามีลูกค้าหรือมีคู่แข่งขันที่มีลักษณะของการทำธุรกิจที่เป็นสินค้าทดแทนอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการจุดประสงค์ของการเข้าสปานั่นก็คือการที่ต้องการผ่อนคลาย ต้องการที่จะเสริมความงามลูกค้า าอาจจะไม่มาใช้บริการธุรกิจของเราก็ได้ แต่อาจจะใช้วิธีการไปออกกำลังกายแทนหรือการไปดูหนังเพื่อต้องการที่จะผ่อนคลาย ส่วนอันอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคู่แข่งขันของบริษัทที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับลักษณะของงานบริการด้านสปา หรือเป็นผู้ส่งวัตถุดิบทางด้านสปา หรือเป็นผู้ที่ขายอาจจะมีการ ปรับธุรกิจนะคะมาเป็นคู่แข่งขันทางตรงกับเราก็ได้ ตัวประเด็นที่ 2 ที่เราต้องทำความเข้าใจนะคะ ก็คือในเรื่องของคู่แข่งขันทางการตลาดก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาด โครงสร้างตลาดในที่นี้ถ้าหากเราเข้าใจนะคะว่ารูปแบบตลาดที่เกิดขึ้นในตลาดมีประเด็นอะไรบ้าง เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจที่เรากำลังจะเปิดหรือเราจะทำนะคะ เราจะมีลักษณะตลาดแบบไหนตลาดที่เกิดขึ้นในในหลักทฤษฎีเลยก็จะเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์นะคะ 2 ก็คือตลาดกึ่งแข่งขันผูกขาด 3 ก็คือตลาดผูกขาด แล้วก็ 4 คือตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย จากที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะ ก็พบได้ว่าตลาดของธุรกิจสปาและ งานแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยค่ะ จะอยู่ในรูปแบบของตลาดที่มีการแข่งขันกึ่งสมบูรณ์นะคะ ซึ่งในที่นี้ถ้าเรามาดูตามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขของมันก็คืออเป็นข้อสังเกตให้เราพิจารณาก็คือ 1 จำนวนคู่แข่งขัน ในรูปแบบของธุรกิจสปาปัจจุบันก็มีในจำนวนที่มากนะคะมีความหลากหลายกันไปนะคะ 2. ขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันไป ก็จะมีทั้งขนาดของตลาดที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะเปิดเรียงรายนะคะ ยิ่งในสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนมาก ากนะคะ 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ก็เริ่มที่จะมีรูปแบบลักษณะของการนวดที่มีต้นฉบับของตัวเอง หรืออาจจะเรียกว่าซิกเนเจอร์ตรงนั้นก็เข้ามาแข่งขันนะคะอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าผลผลิตในในท้องถิ่นมา ทำความแตกต่างเพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามานะคะ แล้วก็ 4 บทบาทในการกำหนดราคา บทบาทในการการกำหนดราคาตรงนี้นะคะ ก็จะพบได้ว่าสามารถตั้งราคาได้ตามรูปแบบของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยว ลักษณะของการนวดนะคะ ก็จะมีราคาแพงมากอย่างอาจารย์เคยเจอที่หัวหินนะคะก็จะมีการตั้งราคาของการนวดที่แพง แล้วก็ใช้มะม่วงเข้ามาช่วยในเรื่องของการตั้งราคา าผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าบทบาทการตั้งราคา ชั่วโมงละประมาณ 2,000 2,000บาทนะคะกับมะม่วงหนึ่งลูกแล้วก็มีการให้บริการก็ตรงนี้ลูกค้าไปอาบแดดกลับมาปุ๊บเขาก็จะมาลดการเบิร์นของความร้อนด้วยการใช้มะม่วงแช่เย็นแล้วก็ประครบแล้วก็มีการนวดมัสซาตรงนั้นไปอะค่ะลักษณะของคู่แข่งขันที่เกิดขึ้นอีกอย่างก็คือการเข้ามาในธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะมองว่าหากมีรายได้ได้ง่ายก็จะทำให้เกิดภาวะของการที่อยากจะเปิดธุ ธุรกิจกันก็เลยกลายเป็นว่าลักษณะคู่แข่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจสปาก็จะมีเยอะถ้าเราดูตามเกณฑ์ของลักษณะตลาดที่เกิดขึ้นนะคะ ตัวเครื่องมือตัวถัดมาที่ใช้นะคะ เราก็จะใช้เรียกว่า แรงผลักดันทั้ง 5 หรือไฟฟอร์สโมเดล แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไฟฟอร์สโมเดลนะคะเราจะมีการวิเคราะห์ทั้งหมด 5 ด้าน ด้านที่1นนะคะเราก็จะดูในเรื่องของอสภาพการแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน ตรงนี้เราก็จะดูว่าระดับของตลาดของ ของเราหรือรูปแบบของการให้บริการของเราอยู่ในระดับสูงกลางต่ำนะคะ มีการเจริญเติบโตเป็นยังไง มีการขยายตลาดยังไง อย่างเช่นตลาดที่มีรูปแบบของคู่แข่งขันที่เห็นได้ชัดก็คือเดสปาอย่างของเฮลแลนด์นะคะเฮลแลนด์ก็จะมีตลาดถือว่าเป็นระดับที่สูง เพราะเขามีสาขาเยอะมากประมาณ 10 สาขาณวันนี้นะคะ ส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะของ คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่นะคะ คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ หมายถึงยังไง หมายถึงว่าเมื่อเราเปิดธุรกิจไปได้แล้ว ก็จะทำให้มีผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจ ก็ถือได้ว่าเรามีคู่แข่งขันเข้ามาใหม่ เป็นจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลนะคะหรือควบคุมได้ว่าเฮ้ยคุณอย่าเปิดนะฉันเปิดอยู่แล้วในธุรกิจที่เราตัดสินใจในพื้นที่ที่เราไปเลือกนะคะ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้เราต้องดูว่าในพื้นที่ที่เราจะตั้งธุรกิจ หรือทำเล ที่ตั้งตรงนั้น มีปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้าง3ก็คืออำนาจต่อรองของผู้ขาย อำนาจต่อรองของผู้ขายหมายถึงยังไงหมายถึงว่า เราจะต้องพิจารณาถึงจริง ๆ แล้วในมุมตรงนี้อาจารย์มองในเรื่องของตัวพนักงาน พนักงานเราก็คือคนที่จะให้บริการกับลูกค้า ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะมาขายกำลังหรือขายผลิตภัณฑ์ให้เรา หรือบริการตรงส่วนนี้ค่ะ เขาก็จะต้องมาต่อรองว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเสียค่า คอสในเรื่องของการให้ค่าแรงที่สูงขึ้น เพราะว่าการนวดบางแบบ หรือรูปแบบที่เราจะคิดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเองอะค่ะก็จะมีรูปแบบของต้นทุนที่อาจจะมีองค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์การบริการหรือท่าที่ยากนะคะ อันนี้ผู้ขายก็คือพนักงานก็จะต่อรองนะคะ ว่าค่าแรงอาจจะเพิ่มขึ้น หรืออีกมุมหนึ่งคือจำนวนพนักงานที่มาให้บริการ ถ้าในขอบเขตเราในฐานะที่เราจะต้องใช้ปริมาณเยอะเราก็ไม่สามารถหามาได้รองรับลูกค้าที่เพียงพอนะคะ ต่อมาในประเด็นถัดมาก็คืออำนาจต่อรองของผู้ซื้อ อำนาจต่อรองของผู้ซื้อคือหมายถึงยังไง ผู้ซื้อก็คือลูกค้า ถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องของกำลังจ่ายเงิน หรือเรียกว่าต้นทุนที่จะมาใช้บริการรายได้เขาไม่เพียงพอ นู่นนั่นนี่มองอีกมุมคือลูกค้าก็ไม่มาใช้บริการนะคะ ราคาของการให้บริการก็คือ ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่จะมาใช้บริการต่อรองเราได้ไปตามเรื่องของรูปแบบที่มีกำลังจ่ายนะคะ คุณภาพของ สินค้าก็เหมือนกันผู้ซื้อสามารถที่จะต่อรองได้ว่าการบริการครั้งนั้นอาจจะไม่ดี อยากจะให้มีส่วนของบริการตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ประเด็นที่ 5 ในส่วนของไฟฟอสดโมเดลก็คือเรื่องของสินค้าทดแทนนะคะ อันนี้เป็นประเด็นที่น่ากลัวเหมือนกันในยุคปัจจุบัน เพราะว่ารูปแบบของการ ผ่อนคลายหรือรูปแบบของการให้บริการทางด้านสมาธิจือประสงค์ตรงนี้ค่ะคือเรามองในมุมของการผ่อนคลาย หรือรูปแบบของการให้บริการแล้วเกิดความสุข เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องมาใช้บริการสปาก็สามารถหากิจกรรมอย่างอื่นนะคะ เข้ามาอย่างเช่น การไปท่องเที่ยวทางน้ำไปออกกำลังกายด้วยฟิตเนสนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการเปิดมา เยอะแยะมากนะคะ หรือบางคนก็บอกว่า ฉันไม่เข้าสปาหรอกแต่ฉันอาจจะทำเอง อันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้า ทดแทนได้ที่เป็นคู่แข่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะ ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะ สำหรับคู่แข่งขัน